ความรู้ทางด้านเรื่องเพศศึกษาก็เกี่ยวกับการป้องกันนะครับ เกี่ยวกับการใช้ถุงยางหรือพวกวัยการป้องกันอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็การคุมกำเนิดอะไรอย่างเงี้ยครับพอจะรู้บ้างนิดหน่อยครับส่วนผมก็น่าจะเป็นอายุครับคือแบบว่าคนเรานะครับ อายุต้องบรรลุนิติภาวะอะไรอย่างเงี้ยครับ ค่อยแบบว่าสนใจในเรื่องนี้ เพราะว่ามันมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงนะครับแบบว่าถ้าพลาดไปอะไรเงี้ยเกิดอะไรขึ้นก็จะได้ป้องกันแล้วก็ คือ มีแบบว่าถ้าสมมติเนี่ย อายุเรายังไม่ถึงเนี่ย ปัญหาที่ตามมาก็คือเด็กที่เกิดมาก็จะมีปัญหา คือถ้าในมุมมองของผมเนี่ยผมอยากให้จริงๆเนี่ยพ่อแม่ครับควรไม่ไม่อยากให้ปิดกั้นคุยกับลูกเพื่อให้เขาไม่ได้แบบว่า ไม่ต้องไปหาไม่ต้องอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเออเฮ้ยมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะ เดี๋ยวถึงวัยวันหนึ่งถึงวันหนึ่งอ่ะคือยังไงก็ก็เราจะได้อยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว เราจะต้องเจออยู่แล้ว แต่ว่าตอนเนี้ยอายุของเรายังไม่ถึงเราก็ควรจะเอาเรื่องเรียนเรื่องอะไรเงี้ยใช่ใช่เรียนครับไว้ก่อนใช่ครับเอาง่ายๆพ่อแม่ต้องทำเหมือนเป็นเพื่อนเป็นคนที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำเขาให้เขารู้ว่ามันเหมาะสมเมื่อไหร่มันถึงเวลาเมื่อไหร่ เพื่อให้เพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาตามมาทีหลังครับ วิธีป้องกันใช่ไหมครับ ก็จะเป็นเรื่องถุงยางครับบอกว่าถ้าสมมติว่าจะถ้าจะมีอะไรกันอะไรอย่างนี้ก็ต้องซื้อเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยครับ เพราะว่ามันเป็นซื้อถุงยางสมัยนี้ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับ เป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำ เพราะว่าเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างเงี้ยครับ ท้องหรืออะไรอย่างเงี้ยก่อนวัยอันควรก็ความรับผิดชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่มีมากพอครับงานการงานเรายังไม่มีเงินยังไม่อะไรอย่างเงี้ย และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมมองว่าสมัยเนี้ยครับ เด็กมันเด็กค่อนข้างจะสนใจเรื่องพวกนี้เยอะเราควรจะแบบว่ามีแบบผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำหรือว่าให้คำปรึกษาเพื่อที่ว่า เกิดเวลาควรแนะนำว่า เอ้ยถุงยางเนี่ยควรใช้นะว่าเออเฮ้ยถ้าท้องเนี่ย ผลที่ตามมาจะเป็นไงอนาคตเราก็จะเสียไปด้วยครับผม ยาคุมมันก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งครับ แต่ว่าที่อยากให้ใช้ถุงยางด้วยก็เพื่อป้องกันโรคครับ เพราะว่าถ้าวันหนึ่งเราเกิดเป็นโรคร้ายขึ้นมาอย่างเงี้ยครับ อนาคตเราเสียครับ เพราะว่าโรคพวกนี้เห็นมันยังมันยังรักษาได้ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เราราคาใช้จ่ายมันก็ค่อนข้างสูง แน่นอนครับ หลายคนคงไม่มีไม่มีแบบว่า มีงบพอที่จะรักษาโรคพวกนี้ได้แน่นอน เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกถุงยางหรือยาคุมหรืออะไรเงี้ย เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดดีกว่าการทำแท้งครับ เพราะว่าเป็นบาปเกือตัวเราด้วย ถ้าเราไปทำแท้งอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ผมว่านะครับยาคุมเนี่ย ถ้ากินไปมันก็มีเปอร์เซ็นต์นะครับที่ที่จะท้องได้หรือว่ามีบุตรได้ ใช่มันมันมีโอกาสทางที่ดีครับ ก็ใช้ถุงยางดีกว่านะครับเพราะว่าอย่าเอามันอย่างเดียวครับเอาปลอดภัยด้วยเพราะเกิดหลุดท้องขึ้นมาเนี่ย ก็พลาดมันมันมีโอกาสหลุดอยู่แล้วครับกินยาคุมไม่ได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปนะครับ ครับ ผม สมัยนี้ก็เห็นเด็กนะครับก็อายุยังไม่เท่าไหร่ก็มีบุตรมีมีลูกกันแล้วอะไรเงี้ยครับ เชื่อครับชีวิตอ่ะมันยังมีอะไรอีกมากมาย ยังมีเรื่องให้เราทำอีกเยอะครับ อย่าเพิ่งเอาชีวิตมาทิ้งกับกับอ่าอย่าเอาอนาคตเรามาทิ้งตรงนี้เลยดีกว่า เรายังมีสิ่งที่เราต้องทำอีกมากมายครับใช่ครับ ส่วนผมก็ขอฝากไว้นะครับว่าวัยรุ่นทุกคนนะครับ ถ้าคิดจะสนุกนะครับ อย่าอย่าลืมถุงยางนะครับ ซื้อไว้ติดกระเป๋าไว้มันไม่ใช่เรื่องน่าอายครับผม เพื่อที่จะป้องกันโรคหรือว่าป้องกันมีบุตรได้นะครับ ก่อนวัยไอ้ก่อนวัยอันควรครับผม Yeah.